เอาเลยค่ะ ตอนนี้แล้วก็จัดแหนจัดเต็มไปเลยนะคะ เล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ทำกระเพราไก่ไข่ดาวพิเศษไปเลยค่ะ ที่เพเยอร์หนึ่งแสนบาท เรามาดูกันสิคะว่ารอบนี้จะมาหรือเปล่า ยัดไปที่เพลเยอร์หนึ่งแสนบาทเลยนะคะ มาดูกันสิคะว่ารอบนี้ จะได้หรือเปล่าหห้านึ่ง อยากสมัครเว็บตรงทำง่ายเพียง 5 ขั้นตอน 1. คลิกสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์มือถือเพื่อขอรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ของท่าน 3. กำหนดรหัสพิน4ตัวเพื่อความปลอดภัยในการฝากถอน 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุล และเลขบัญชี ชื่อจะต้องตรงกันกับทางเลขบัญชีเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดฉันยอมรับแล้วกดถัดไป เห็นไหมล่ะครับ แค่นี้ก็สามารถสมัครสมาชิกกับทางลูก้า369 ได้แล้ว